1. กาเบเนวิลผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวาวเคยทำงานกับบริษัทไมโครซอฟท์และเขาทำเงินได้มากกว่า 30 ล้านบาทแต่เขา ตัดสินใจลาออกมาเปิดบริษัทเองเพราะคิดว่าการพัฒนาโปรแกรมให้รุ่งได้นั้นไม่ใช่การนั่งจงปลักกับการทำอะไรอยู่ในกรอบ 2 EA เคยมีแผนที่จะซื้อวาวด้วยราคา3มื่นล้านบาทแต่เนเวลปฏิเสธพร้อมกล่าวว่าวาวยังไปได้ไกลมากกว่านี้อีกเยอะ 3. เกมกว่าร้อยละ 35 ในเครื่องของผู้ใช้สตรีมยังไม่เคยแม้จะเปิดเล่น 4. กาเบเนลเอลป่วยเป็นโรคต้อหิน 5. เกมแรกที่อยู่ในสตรีมคือเกมฮาฟไลสอง